เอเจนซี่หลายๆเอเจนซี่เขาจะติด ติดว่าต้องมีผลงานต้องมีรางวัลมีพอร์ตที่ดีประมาณนึงก็ถึงจะให้เข้า หรือว่าต้องรู้จักคนในประมาณหนึ่งถ้าไม่รู้จักคนในก็ต้องเก่ง จริงๆขาถึงจะยอมไม่เข้า ก็ทีนี้ได้เข้าว่ารู้จักกับไอโอเพื่อนชื่อโอแล้วก็มีพอร์ตประมาณหนึ่งเขาก็ให้ไปลองงาน ลองอยู่ประมาณสามเดือนเขาให้นั่งดูเว็บทุกวันเลย มันมันจะมีเว็บนี้ เดี๋ยวหนูเอาไว้หนูเอาไว้ดูก็ได้ มันชื่อ ad ad of the world มีใครรู้จักไหมมีใครเคยเข้าไปดูไหมมันชื่อเว็บว่า ad ad ads แล้วก็ of the world มันจะ รวบรวมงานโฆษณาที่ได้รางวัลจากทั่วโลกได้คานได้เข้ารอบ ได้อะไรเงี้ย ถ่ายถ่ายไว้ก็ได้นะมันมีทั้ง มีทั้งมีทั้งฟิล์มฟิล์มก็คือหนังที่รู้กันเป็นงานหนังโฆษณา มีปริ้นแอดที่เป็นเหมือนโปสเตอร์ มีสปอตวิทยุอะไรเงี้ย ซึ่งพอเข้าไปสัมผัสวงการนี้จริงๆจึงรู้ว่าแบบโหคนไทยเก่งมากเลยนะ คนไทยได้รางวัลเป็นระดับโลกเยอะมาก คือแต่คือมันก็ไม่ค่อยได้ประกาศอะไรใช่ไหมไม่ใช่เหมือนหนังข้างอะไรเงี้ยแต่โฆษณาก็คือมีงานคนไทยเยอะมากแล้วงานคนไทยจะเป็น c u เจอร์ที่แตกต่างกับประเทศอื่นทั่วโลกนะมีพี่มีพี่ต่อธนชัยเนี้ยร่วมกับที่ค่าตัวแพงที่สุดระดับโลกเลยนน่าจะรู้จัก คือสตอรี่บอร์ดไม่จำเป็นต้องจะวาดให้เหมือนคนจริงตลอดเวลา พอเข้าไปมันเพิ่งได้เรียนรู้ว่า อย่างบางผลิตภัณฑ์นี่มันเป็นขนมหรือเป็นอะไรที่ตลก มันสามารถวาดให้เป็นกระตูนก็ได้ เป็นสไตล์แบบอิลัสเตทภาพประกอบที่แปลกๆ ก็ได้อยู่ที่ว่ามันจะส่งความรู้สึกของเรื่องราวนะให้ลูกค้าดู แล้วเข้าถึงที่สุดอตอนนั้นไปทำก็เดี๋ยวให้ดู แรกๆ ไปทำครั้งแรกๆเลย เวลาเวลาเขามาบรีฟงานเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อน ไปทำครั้งแรกๆก็ยังวาดวาดสไตล์แบบเรียลลิสติกไม่ได้ พี่ก็จะต้องวาดสไตล์การ์ตูน โชคดีมันมีผลิตภัณฑ์นะ เขาที่มันเป็นขนมเป็นตลกอยู่เยอะ นี่นี่ บอร์ดแรกที่เคยวาดล่อไปเป็นคืนเลยเพราะว่าเกรงมาก ก็จะออกสไตล์ขายหัวล้อนิดนึง อันนี้มัน ท็อปเจริญหรือเปล่ารู้จำไม่ได้ละเมืองไทยเมืองไทยเมืองไทยประกันชีวิตอะไรสักอย่าง นานแล้วอ่ะตั้งแต่เจ็ดแปดปีที่แล้ว ก็ อันนี้ก็ท็อปเจริญ เมื่อก่อนก็จะวาดได้แต่เงี้ยพี่เขาจะบอกว่า เออมัน เส้นมันอาจจะยังไม่ค่อยดีมากแต่ว่ามุมมองดีนะ ก็คือได้มุมมองจากตอนเรียนช่างภาพสืโชคดีมาอันนี้ก็จะเป็นของท็อปเจริญนานแล้ว ทีเนี้ยพอเวลางานที่เป็นบอร์ดที่ค่อนข้างจะต้องวาดให้สมส่วนอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มยากแล้วก็ยังปิดประตูพอมาสมส่วนดูเลยพี่วาดฟิกเกอร์เพี้ยนหมดเลยลูกก็ตรงลูกก็ตาชิดกันหมดเลย ยังโยโยเยแต่ก็พอถูกถ่ายไม่ได้เพราะเหมือนทางนั้นเขาไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องเอาบอร์ดที่พี่วาดไปเวลาไปขายลูกค้าก็อาศัยว่า มันไม่ได้เจาะเฟรมต่อเฟรมนี้ไงเวลาไปขายมันขายเป็นรวมๆเนี่ยดูผ่านซิ้วๆมันก็เออดูได้อยู่ก็อย่างที่บอกถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนวาดกระดาษเขาก็จะมีเวลาให้มากกว่านี้เพราะมันเป็นอย่างเงี้ย มันไม่ใช่แค่การวาดอย่างเดียว ให้สังเกตดีๆว่ามันมันมีการรีทัชการอะไรเข้าไปด้วย มันมันไม่ใช่แค่เพนแค่วาดอย่างอย่างบางรูปที่เอารูปจริงเข้าไปแมทช์เลย เพื่อการประหยัดเวลา อย่างบ้านเนี้ย พี่ใช้รูปบ้านจริงๆคือมันจะมีอะไรมาทับตัวหนังสือมาแทรกพี่เพนช่วยเพนต้นไม้เข้าไปช่วยเอออันนี้ช่องเล็กหน่อยจะไม่ค่อยเห็นใส่ฟิลเตอร์ในฟคือพี่วาดใน p h o ์ o ช็อปใส่ฟิลเตอร์ใส่อะไรเงี้ยบางทีพวกสถาปนิกหรืองานที่เป็นเิ่งก่อสร้างมันนั่งขึ้นวาดเองมันเสียเวลามาก พี่ก็จะขึ้นแต่คน อันนี้ก็ใบเล่ช่วงที่ใบเล่กลับมารีแบรนด์ใหม่ ก็อันนี้ก็จะเป็นสไตล์การ์ตูนสนุกสนุกคือช่วงแรกๆไม่ใช่ว่าพี่จะขึ้นได้เองเลยมันก็จะมีเทคนิคที่เป็นเหมือนทางลัดอะคล้ายๆ เหมือนเคยเอามันราบไหมแบบว่ากดแบบกดแบบ อันนี้ก็คล้ายๆกัน ใช่เอามาวางแล้วก็ปรับเลเยอร์ให้มันบางลง แล้วเราก็ลากเส้น ช่วงแรกๆพี่ใช้วิธีนั้น เพราะว่า ถ้าไม่ใช้วิธีของงานพี่เละเลย เคยโดนตีกลับจนท้ออะไรเงี้ย เขาบางทีเขาก็ไม่ให้พี่วาดให้คนอื่นวาด จนพี่เออเขาก็สอนเทคนิคว่าใช้วิธีนี้สิอะไรเงี้ยงานเล่นๆใช้วิธีนี้ พอขายลูกค้าผ่านมันก็จะเอาไปที่โปรดักชันเฮาส์ต่อโปรดักชันเฮาส์ก็จะวาดก่อนรอบหนึ่งเพื่อถ่ายเนื้อเรื่องอะไรเงี้ย เวลาเขาไปคุยพุ่มกับที่โปรดักชันเฮาส์ก็จะมีการบิดการเปลี่ยนอีกแต่เรื่องมันก็จะมีโครงโครงเดิมนิดนึง ก็จะเป็น3ีคืออย่างที่ว่าวาดสตอลิบอร์ดสมัยนี้มันไม่ใช่แค่วาดเดียวมันมันรีทัชด้วยโชคดีที่พี่รับงานปรยนยาสมัยเรียนบ่อยก็จะได้จับการรีทัชมากพออย่างเงี้ยมันก็จะทำเป็นช็อตอาหารอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาผลิตภัณฑ์ของเขาจริง ๆมามาให้เลย แต่พี่ก็ต้องเทนเพิ่มบ้างเนี่ยอย่างกระทะพี่ลงวาดเองอย่างเนี้ยช่วงไข่ขาวพี่ต้องเทนเพิ่มไข่แดงก็เอาของเขาไปเลย บีคอนอาปรับสีอะไรเงี้ย อันนี้ก็ใส่หยดนมเพิ่ม แต่หารูปจากเน็ตมาช่วยอะไรเงี้ยเพื่อให้งานมันเร็ว อย่างเนี้ย เพ้นทั้งงานเลย แต่บางอันก็ใช้รูปจริงมาช่วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นจับของมีทักมาด้วย ใช้โฟโต้ช็อปไม่ใช่แค่วาดอย่างเดียวนี่เลยอย่างบางงานที่วาดไปสตอรี่บอร์ดมันจะมีเวลาไปขายมันจะมีประมาณสามประเภทมันคือ บอร์ดนิ่งๆอย่างเงี้ย มีสติลโลเมติกคือสติลโลเมติกสตอรี่บอกคือเป็นรูปนิ่งๆ อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะใส่เพลงใส่การตัดต่อเฟมแต่ภาพก็จะนิ่งๆหรือประเภทนึงก็เป็นแอนิเมติกก็จะเห็นขยับได้เลยประตูขยับปาก ขยับอะไรได้ อย่างเวลารูปที่เห็นแกเวลาอาร์ตดีเรคเตอร์จะเป็นคนบีฟมาบีฟว่ามันเล่าว่า ว่าอย่างนี้นะต้องการอย่างนี้อย่างนี้ ใบบริฟทีแรกก็จะมาอย่างนี้เขาจะล่างมาคร่าวๆเนี่ยจะให้เราวาดเป็นสวยๆให้เขาคเจะ่าง่างให้เราเนี่ยแบบนี้เลยเอากระดาษนี้มาให้พี่แล้วก็นั่งบอกพี่ว่าเฟรมนี้ต้องการอะไรเสื้อผ้าประมาณไหนบางทีเขาจะแนบเฟเฟรมมาให้ หน้าตาคนขอคุณป้าหน้าตาประมาณนี้ ขอจีนๆอะไรเนี่ยมีเป็นปริ้นปริ้นแอดกับ ทีวีทั่วอะไรเงี้ย ก็จะฟิลฟิลโปสเตอร์ ก็จะเป็นนี้ก็เป็นอีกประเภทที่เราบองวาดนอกจากสตอรี่บอร์ด เวลาวาดสตอรี่บอร์ดก็หลักๆก็จะเฟรมขนาดเฟรมก็จะสิบหกต่อเก้า เมื่อก่อนจะเป็นสี่ต่อหก พอทีวีมันเริ่มเปลี่ยนนัดส่วนก็จะเป็นสี่ต่อเก้าที่ลองเขียนนะไม่ติด่็เออติดติดอยู่ ก็จะมีหัวบัสหลายแบบคือตัวตัวมันเล็กมากอาจจะไม่เห็นเวลาที่โหลดหัวบัสคือมันมีสำเร็จมาให้แล้ว แต่บางทีมันไม่ถูกใจเราอะ่ะ มันยังไม่ได้เราไปปรับเองได้ ใน Photoshop เนี่ย หรือ มันจะมีหัวบัสแบบสำเร็จให้ เว็บเว็บที่พี่ชอบไปโหลดจะเป็นเว็บนี้ดีแวนอาร์มันจะมีคนตัดประเทศ คนอะไรเอางานไปลง แบบมีเพจสวยๆเอามาลง แล้วก็จะมีให้โหลดหัวบัตรโหลดฟรีมาใช้กับ Photoshop โหลดฟรีได้พี่ก็โหลดมาบ้างอย่างอย่างวิชวลไลเซอร์ที่ไทยก็คือจะวาดวาดไปใช่ไหมอย่างวิชวลไลเซอร์ที่ประเทศจีนก็จะเป็นอีกแบบเขาจะแบ่งเลยว่า คนนี้วาดหน้าสวย วาดหัวอย่างเดียวเลย คนนี้วาดตัวคนนี้วาดแขน แล้วบางทีเขาจะล็อกหัวไว้การทำงานเขาจะเร็วไปอีกแบบแต่บางทีมันจะขาดชีวิตชีวา เขาจะเอาหัวเก่าๆมาตัดตัดตัดต่อกันเลย การทำงานก็จะเป็นอีกแบบที่จีน